การจำลองควัน การจำลองควันในโปรแกรม Blender สามารถทำได้โดยมีวิธีการทำในขั้นพื้นฐาน ดังนี้ครับ อันดับแรกให้เราเปิดโปรแกรม Blender ขึ้นมาก่อน ให้เราเลือกวัตถุคิวบ์ซึ่งเป็นวัตถุแรก ทำการขยายสเกลของวัตถุคิวบ์ให้ใหญ่ขึ้นโดยกด S และทำการขยาย วัตถุคิวบ์จะเป็นบริเวณที่จะปรากฏกลุ่มควันขึ้น เราอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับ G ตามด้วย Z ขยับ ให้เราไปที่แถบฟิสิกส์ครับ ให้เลือกไปที่คำว่า Smoke เพื่อเปิดหน้าต่าง Smoke ขึ้นมา และให้เลือกโดเมน เมื่อเลือกแล้วจะสังเกตว่ากล่องสี่เหลี่ยมของเราจะกลายเป็นเส้นสีเหลือง ใน Smoke Panel จะมีค่าต่างๆให้เลือกแต่ยังไม่ต้องปรับแต่งค่าใดๆ ต่อมาจะเป็นการสร้างวัตถุต้นทาง ที่ทำให้เกิดควัน ให้เรากดชิป A เลือก Mesh และเลือกที่ Ecosphere ก็จะปรากฏวัตถุขึ้นมา ปรับขนาดเล็กน้อย นะครับ วัตถุเราต้องขยับให้วัตถุมีส่วนซ้อนกับกล่อง ในที่นี้ซ้อนกันอยู่ครึ่งหนึ่งพอดีนะครับ เลยไม่ปรับแต่งอะไร ให้เราเลือกวัตถุทรงกลมที่สร้างขึ้นมา แล้วไปที่หน้าต่างฟิสิกส์อีกครั้ง เลือกสโมกอีกครั้ง แต่คราวนี้เราจะไม่เลือกเป็นโดเมนแล้ว เราจะเลือกเป็นโฟล์ เสร็จแล้วครับ ลองทดสอบโดยกดปุ่ม play ดู จะพบว่ามีการจำลองควันขึ้นมา โดยจะมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมา จากทรงกลมที่เราสร้างขึ้น แล้วก็จะไปสิ้นสุดในบริเวณ ด้านบนสุดของกล่องนะครับ ซึ่งเป็นบริเวณที่เราสั่งให้มีการจำลองควันนั่นเอง ให้เราทดสอบเรนเดอร์นะครับ กด F12 จะพบว่าไม่มีควันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น จะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ ๆ แทน สาเหตุที่ว่าทำไมจึงปรากฏเป็นรูปสี่เหลี่ยม เพราะเรายังไม่ได้มีการกำหนด Material ให้แสดงผลในรูปแบบของควัน ให้เราคลิกเลือก ที่รูปทรงสี่เหลี่ยม ไปที่แถบ Material สร้างขึ้นมาใหม่ในกรณีที่ยังไม่มีนะครับ แต่ตอนนี้มีแล้ว ให้เราเปลี่ยนค่าจาก Surface เป็นแบบ Volume ในช่อง Density ให้เปลี่ยนจาก 1 ให้กลายเป็น 0 ไม่ปรากฏอะไรเลยนะครับ ให้ไปที่แถบ Texture เปลี่ยน Type ของ Texture นะครับตรงนี้ จาก non ให้กลายเป็น voxel data ในหัวข้อของ voxel data ด้านล่างนะครับ สังเกตว่าไฟล์ format ก็จะเป็น smoke นะครับ อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยน source ก็เป็น smoke ส่วนที่ต้องเปลี่ยนก็คือตรง domain object ให้เปลี่ยนเป็นวัตถุที่เราสร้างเป็น domain object ของเรา ในที่นี้ก็คือกล่องคิวบ์นั่นเองให้เปลี่ยนไปที่คำว่าคิวบ์และเลื่อนมาดูนะครับที่คำว่า influence ข้างล่าง ให้เราคลิกถูกที่ช่อง density และให้ทดลอง render ดูครับ จะพบว่าจะเป็นลักษณะของควันขึ้นมาแล้ว แต่ตัวนี้อาจจะดูไม่ชัด สาเหตุเพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มไฟแล้วก็ตั้งค่ามุมกล้องให้สวยงาม ให้เราลองจัดไฟจัดมุมกล้องให้สวยงามนะครับ อาจจะเริ่มจากการ ใส่แผ่นพื้นก่อน Ctrl Shift m e ม h Plane Scale ครับ นิดนึงเราอาจจะทำการ ตรวจสอบมุมกล้องนะครับ ขยับมุมกล้องให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เราจะได้เห็นผลชัด ๆ นะครับอาจจะเพิ่มไฟเข้าไป เพื่อให้เกิดความสวยงาม ทดลองเรนเดอร์อีกครั้ง จะเห็นว่าถ้าเราเพิ่มไฟลงไป จะมีโอกาสที่เวลาเราเรนเดอร์ จะมีเงาซึ่งทำให้ตัวงานเพี้ยนได้นะครับ เพราะฉะนั้น เราควรจะลบไฟทิ้งก่อนทั้งหมดนะครับ ถ้าลบไฟล์ทิ้งทั้งหมดก็จะไม่มีแสงให้เราไปที่ v e r นะครับ ปรับค่า environment lighting แทนก็จะเป็นแสงที่เป็นแสงของสภาพแวดล้อมทดลองเรนเดอร์ดู จะพบว่าเราจะได้งานที่เป็นการจำลองกลุ่มควันขึ้นมาครับ